รีบตัดก่อน รีบตัดก่อน ดึกแล้ว ยังไม่ได้ลงเลย สวัสดีค่ะ ันนี้ก็จะเข้ามาคุยนะคะอยู่ 2 เรื่องนะสองเรื่องนะคะ ก็คือเรื่องของ The b u t t e r นะแล้วก็ปีใหม่ที่ NHK นะคะ ก็จะมีงานนะคะ มีงานแล้วก็จะเชิญนักร้องวงดังๆ ที่เป็นกระแสอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยมาออกงานนั่นเองนะคะ ปีที่แล้วน้องๆ PNK48 ก็ไปงาน HK ด้วยนะคะ วันแดงข่าวนี้เองนะคะสำคัญมากๆงานนี้นะคะโอเค เดี๋ยวเรามาคุยเรื่อง The Butter กันก่อนนะ ครั้งที่แล้วเนี่ยคุณแม่ทำเป็นแบบข่าวรวมๆไงใช่ไหมแอบข่าวรวมๆบางคนอาจจะเอ๊ะ ยังไงเออมันเกี่ยวอะไรมันมันจะเป็นยังไงมันเอาเงินไปทำอะไรหรือว่ามันจะเติบโตแบบไหน หยุดหยุดก่อนนะคะ หยุดก่อนนะมันเรื่องง่ายนิดเดียวนะคะ The Brother เนี่ยก็คือเป็นวงไอดอลนะคะ ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะ ตอนนี้ก็เปิดรับสมัครแล้วนะคะ กับคุณสมบัติก็นะคะนะ คุณแม่จะข้ามไปถึงคุณสมบัติเลยเหรอ เอาใหม่ เราพูดถึงความเป็นมาก่อนนะคะ เนื่องจาก BNK บริษัทบริษัทหลังจาก BNK48 นะคะก็เปลี่ยนชื่อบริษัทนะคะ อย่างที่เราเห็นก็เป็น IM เนาะที่เราเห็นนะคะ นั่นเองเนาะ นั่นเกิดอะไรขึ้น นั่นหมายถึงว่าบริษัทของ i อ m เนี่ยก็คือเกิดจากคนที่มีทาเลนต์ต่าง ๆนะคะ แล้วก็ต้องการให้น้องๆเนี่ย อยู่ในแบบเขาเรียกว่าเอาความสามารถของตัวเองนะคะมาสร้าง ผลงานรายได้หรือแพลตฟอร์มต่างๆ ที่อยู่มากมายบนโลก ออนไลน์นี่แหละค่ะนะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะ ในเรื่องของ BNK48 นะจ๊ะก็ยังไงก็คืออยู่ในของ 48 Family นั่นเอง นะ โอเค ต่อไป The Butter ไม่เกี่ยวอะไรครับผม The Butter นี่ก็คือนะคะ ก็คือเป็นบริษัท i อแอมเนี่ยนะคะไปร่วมทุนนะคะ กับบริษัทนะคะ บริษัทของพิติกเจษดานั่นเองนะคะคือ Dreamer Society Management นะคะ ซึ่ง IM เนี่ยนะคะ ถือหุ้นอยู่ที่ 60%แล้วก็ ส่วนพิติกนะคะ ก็ถือหุ้นอยู่ที่ 40%นั่นเองนะคะ ก็ก่อตั้งวงไอดอลขึ้นมานะ ซึ่งเอาความเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าเอาประสบการณ์ของทาง AKB48 ทาง 48 นะคะ ที่ร่วมหุ้น กับ BNK48 ซึ่งเปลี่ยนบริษัทเป็น IAM นะคะ ก็คือเขาญี่ปุ่นก็ถือหุ้นอยู่ใน IAM นะคะแล้วก็มาร่วมทุนกับพี่ติ๊กนะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดกันว่าเราจะเอาไปก๊อปปี้ของ BNK มาเลยหรือเปล่า โมเดลนู่นนี่นั่นโอ้ยเดี๋ยวโดนฟ้องหรือเปล่าแหมโดนปิดไปเลยไหมไม่นะคะไม่อย่างนั้นแหละไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ มองกว้างๆว่าไอดอลหรือว่า คนที่เป็นอย่างเงี้ยเราจะสัมผัสง่าย แล้วก็ตลาดในอนาคตเนี่ย น่าจะไปได้ไกลนะคะ เพราะว่าอย่างเห็นของเกาหลีใช่ไหมเขาจะเห็นเลยว่านั่นคือไอดอลนะ ใช่เขาก็มีกฎของเขาใช่ไหม น้องลิซ่าที่แบบ ที่มันมีเรื่องข่าวอะ่ะ ว่าน้องแบบเออไม่แบบมีคนมาขอถ่ายรูปอะไรเนี่ยแหะเพราะว่าไม่รู้กฎของไอดอลนั่นไงคือคนนั้นน่ะแฟนคลับนั้นไม่รู้กฎไอดอลนะคะไม่เราไม่ไม่เหมือนดาราทั่วไป หรือว่านักร้องที่แบบไม่ไม่ใช่เป็นไอดอลอะนะเราต้องรู้ว่าต้องทำตัวยังไง เวลาเราเป็นแฟนคลับเราต้องศึกษานะคะ โอเคในเรื่องของเดอะบาร์เทอร์นะคะอืมก็ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจนะคะ ที่จะไปสมัครนะ ก็ไปนะคะ อืม จะมีรุ่นพี่ทั้ง 4 คนรับประกันเลยว่าหาเรียนที่ไหนไม่ได้แน่นอน เป็นการดูแลแบบรุ่นพี่รุ่นน้องครับ เรามาเป็นพี่เป็นน้องกัน ไม่ใช่กรรมการกับผู้เข้าแข่งขัน เราไม่ได้เฟ้นหาแค่เฉพาะ คนที่หน้าตาดีเท่านั้น ไม่ต้องการคนเพอร์เฟกต้องการคนที่มีความฝัน ความขยัน ความอดทน ต้องการคนที่มีความมั่นใจแล้วก็อยากที่จะพัฒนาตัวเองครับ เราไม่ได้แข่งครับเราไม่คัดออกเลย เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเราเจอกันนะครับ ปฏิวัติวงการสร้างไอดอลชายไทย 20 ปีที่สร้างผมจะเอามาสร้างคุณมากกว่า 30บทบาทใน 15 ปีของผม จะสร้างคุณภายใน 90 วันครับ JYP ไม่ใช่แค่ค่ายเพลง แต่เป็นประสบการณ์ทั้งชีวิตที่ผมจะมาสร้างรุ่นพี่แห่งชาติสร้างชายไทยให้เป็น The Brothers The Brothers รุ่นพี่แห่งชาติต้องการคุณ คุณสมบัติ ของคนที่สมัครนะคะคืออายุ 14ถึง24 ปีนะคะอ๋อนะคะ ไม่ต้องหล่อแบบโหลพิมพ์นิยมหรือว่าแต่หล่อในแบบของตัวเองนะคะ ก็คือมีความมั่นใจในตัวเอง คนเราต้องมีเสน่ห์ของตัวเองนั่นแหละนะคะคือสำคัญมาก ไม่ต้องหุ่นดีเพอร์เฟกไม่ต้องไม่จำกัดน้ำหนักด้วยแล้วก็ส่วนสูงนะคะ ต่อไปนะคะไม่ต้องร้องเต้นแสดงเก่งนะคะ เราจะฝึกไปพร้อมกันนะคะ อันนี้บอกเลยว่าคนที่เป็นต้นอยาตัวตัวแบบที่เห็นเลยก็คือ นิชคุณเนาะ ก็คือตอนที่ไปเกาหลีนะ่ะไม่เป็นเลย ภาษาก็ไม่ได้ เต้นก็ไม่เป็นร้องก็ไม่เป็น แต่ความสามารถคือความฝึกฝนเองนะคะ ก็ทำให้เขาเก่งถึงทุกวันนี้เลยนะอฮะแล้วเขาบอกว่าคุณสมบัติอะไรคือไม่ต้องเหมือนใคร มีความเป็นธรรมชาตินะคะ แล้วก็เป็นตัวของตัวเองเนาะ ไม่ต้องมีประสบการณ์แข่งขันนะคะ หรือถ้าหากเคยแพ้คุณอาจจะเป็นคนที่เราตามหาอยู่นะคะ ก็เปิดรับสมัครนะคะ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายนถึงวันที่ 20 ธันวาคมนี้นะคะ ใครมีฝันไปสมัครซะนะจ๊ะก็เข้าไปที่เพจของ The b a t t e r เนาะนะคะแม่เอาลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วนะคะเอาว่าเราข้ามไปตรงจุดที่ว่า ไปถึงเลยข้ามไปเลยนะข้ามไปเลยนะ ใครเคยบอกใครเคยลงข่าวแบบว่าเออ AKB ไม่มีลงในแดงขาวอะไรก็ว่ากันไปนะเพ NHK นะคะได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะ แม่เอาลิงก์ลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วนะคะ ก็คือนะคะ อันนั้นก็คือนะคะมีน้องๆนนะคะ AKB48 นะคะ แล้วก็วง 3 วงจากโนกิสกะนะคะ มาครบเลยนะจ๊ะว้าวนั่นหมายความว่าไงกิสกะ ก็คือเจ้าของเดียวกันเลยทั้งหมดเลยของวงของ 48 นะคะเจ้าของเดียวกันนะคะ แต่ว่าเขาสร้างขึ้นมา 46 เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อมาตีตลาดกับ 48 เองจะด้วยซ้ำนะคะ เป็นการตลาดที่สุดยอดจริงๆนะคะ บอกเลยว่าคนญี่ปุ่นนะคะทำธุรกิจจะไม่เคยยอมแพ้นะคะฉะนั้นนะคะเราเหล่าโอตาแฟนคลับนะคะ ก็ไม่ยอมแพ้เช่นเดียวกันนะคะ บางทีก็อย่าไป พิ่งไปคิดอะไรมากนะคะก่อนที่ข่าวจะออกเป็นห่วงเป็นห่วงนะอ่าฮะไงธุรกิจนักธุรกิจไงเขาก็ต้องเอาธุรกิจเขาให้รอดนะคะแต่ธุรกิจมันไม่ได้แบบว่าอย่าไปมองคำว่าธุรกิจแล้วไปเอาเปรียบใครนะอะไรอย่างนี้นะมันไม่ใช่หรอกนะ มันต้องไปด้วยกันอืเนาะเหมือนโรงเรียนที่ดีนักเรียนมีความสุข มันก็จะไปได้ด้วยกันไงอารมณ์นั้นนะคะก็ทีเนี้ยแม่ไม่อยากจะบอกว่ามันมันมาเรามาคิดไหมว่า BNK48 กับ ปีนี้งานแดงขาวอะ่ะ เราจะได้ไปหรือเปล่า ใครคิดยังไง คอมเมนต์มาหน่อย ได้ไปไม่ได้ไป อันนี้แม่ไม่คิดขนาดนั้นเลยแม่คิดว่า ได้ไป แต่คิดเท่านั้นก็จะไปจะมโนขนาดว่าใครได้ไปบ้างใน VNK48 มันก็กระไรอยู่ใช่ไหมแต่นี่คือก้าวแรกที่เรายินดีกับพี่ๆนะคะ AKB48 นะคะ ก็จริงๆอะ่ะเธอขึ้นมาทุกปีอยู่แล้วนะ แล้วมันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นไปแล้วแหละนะ AKB48 นะคะ เพราะว่า ต้องบอกว่า48 Family เนี่ย 48 เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็น SKE หรือว่าต่างๆนานาที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ย เขาเหมือนโอทอปอ่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดต่างๆ ไปแล้วอ่ะ โอ้มันเป็นแบบนั้นไปแล้วอ่ะเนาะถ้าขาดนะคะ วง48ไปเนี่ยมันก็คงแปลกๆเนาะแล้วก็ ขอโทษค่ะ คุยมากไปหน่อยอ ก็สมมติถ้าเปิดเป็นวงที่ไหมมีเอวง 46ใช่ไหมคะ้นอย่างวง46 เนี่ย หนูก็จะเห็นว่า ก็คือที่ญี่ปุ่นก็ดังมาก ดังมาก ที่น่ากลัวคือนี่แหละวงนี้แหละ ที่แซง48 แต่เขาก็สู้กันอยู่ไง นะ เจ้าของเดียวกันสู้กันเองสู้กันน่าดูเลยแหละนะคะอ่ะฮะ ก็วันนี้แค่นี้แหละค่ะ จะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะ เราสู้ๆไปด้วยกันค่ะ ยังไงก็ต้องติดก็ติดตามกันไปนะว่ามันจะเจริญเติบโตไปทางด้านไหน แล้วก็เขาจะเป็นยังไงกันต่อไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยมาคุยกันต่อนะ วันนี้ขอแค่ 2เรื่องกันละกันเนาะอฮะจะได้แบบเพราะเวลาแม่เอามามิกซ์รวมๆกันเนี่ยบางทีเหมือนกับคนไม่ได้ดูทั้งหมดไงมันจับประเด็นไม่ได้ยันนี้เลยอยากพูดเรื่องเ The b เทอร์กับงานแดงขาว วันนี้ก็จบไปแค่นี้นะคะ แล้วเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าน้องๆ BNK จะได้ไปหรือเปล่า เนาะโอเค ใครไปสมัครเดอะบาร์เทอร์เมนให้แม่ด้วยนะแม่จะได้รู้ตั้งแต่แรก ๆ โอเควันนี้ก่อนไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย จัง